ในบทที่ 5 การตกแต่งแก้ไขวิดีโอและการนำผลงานไปใช้ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อแอนิเมชันสามิติในด้านต่างๆ การเรนเดอร์ซีน การแก้ไขอมโพสิตติ้งเราจะมาทำเวิร์กช็อป Movies Render ฝึกปฏิบัติการจัดทำผลงานสมบูรณ์ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและอภิปรายครับ